เป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนู ญาณวชิระ พระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรเผชิญกรรมกลางป่าใหญ่ อยู่มาวันหนึ่ง บิดามารดาของสุวรรณสามไปเก็บผลไม้ในป่า เดินทางกลับในเวลาตะวันบ่ายคล้อยเย็นลงแล้ว ครั้นใกล้ถึงอาสม เกิดฝนตกหนักระหว่างทาง จึงพากันเข้าไปยืนหลบฝนที่โคนต้นไม้ บนจอมปลวกแห่งหนึ่ง งูพิษซึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวก ได้กลิ่นเหงื่อเจือน้ำฝน จากกายของสองดาบทจึงพ่นพิษออกมาถูกตาทั้งสองข้างของดาบทและดาปสินีนั้นบอดสนิทไม่สามารถมองเห็นกันและกัน ทุกกุลบัณฑิตเรียกนางปาริกาว่า ปาริกา ตาฉันมองไม่เห็นเธออยู่ไหน ฉันมองไม่เห็นเธอ แม้นางปาริกาก็กล่าวอย่างนั้น เหมือนกัน ทั้งสองมองไม่เห็น ต่างก็ยืนคร่ำครวญว่า ชีวิตของเราทั้งสองคงจะหาไม่แล้ว บิดามารดาของสุวรรณสามนั้น ได้ทำกรรมไว้ในอดีตชาติ แม้จะออกบวชบำเพ็ญสมณธรรม ก็ยังประสบเคราะห์กรรม มีเหตุทำให้ตาบอดในอดีตชาติ ท่านทั้งสองเคยเกิดเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านจักษุเป็นจักษุแพทย์ผู้มีชื่อเสียง นายแพทย์นั้นได้ทำการรักษาโรคในจักษุของชายผู้มีทรัพย์มากคนหนึ่ง เมื่อชายผู้นั้นดวงตาหายดีเป็นปกติแล้ว กลับไม่ยอมจ่ายค่ารักษาให้นายแพทย์นั้น นายแพทย์โกรธจึงกลับบ้านไปปรึกษาภรรยาว่า ควรจะทำอย่างไรกับชายผู้นั้นดี ฝ่ายภรรยาได้ฟังสามีกล่าวก็โกรธเช่นกัน จึงบอกสามีว่าอย่าไปต้องการทรัพย์มันเลย ประกอบยาหยอดตาขนาดหนึ่งให้ทำให้ตามันบอดไปเลย สามีเห็นชอบด้วย จึงออกจากเรือนไปหาชายผู้นั้น ได้ทำตามนั้นไม่นานนัก ดวงตาทั้งสองข้างของชายผู้มีทรัพย์มากคนนั้นก็บอดสนิท มารดาบิดาของสุวรรณสามตาบอดเพราะกรรมนี้ ส่วนสุวรรณสามนั่งคอยบิดามารดาจนอาทิตย์อ่อนแสงเย็นลงทุกขณะ เห็นผิดปกติจึงร้อนใจเป็นห่วงบิดามารดาว่า ในวันก่อนๆ บิดามารดาเคยกลับมาในเวลานี้ แต่วันนี้กลับผิดเวลา สุวรรณสามตัดสินใจเดินสวนทางไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ ในเวลาที่บิดามารดาไปและกลับร้องเรียกหาเรื่อยไป ท่านทั้งสองนั้นจำเสียงลูกชายได้ก็ขานรับ แต่เพราะความเป็นห่วงกลัวจะเกิดอันตราย จึงร้องห้ามไม่ให้สุวรรณสามเข้าไปที่นั่น สุวรรณสามจึงยื่นไม้เท้ายาวให้จับออกมา แล้วถามถึงสาเหตุว่าทำไมถึงตาบอด บิดามารดาทั้งสองจึงเล่าให้ลูกชายฟังว่า ขณะเดินทางกลับมาถึงบริเวณนี้เกิดฝนตกหนัก จึงเข้ามายืนหลบฝนอยู่บนจอมปลวกที่โคนต้นไม้นี้ ตาทั้งสองก็บอด สุวรรณสามได้ยินเช่นนั้น ก็รู้ว่ามีงูพิษอยู่ในจอมปลวกนั้น สุวรรณสามเห็นบิดามารดาตาบอดเช่นนี้ จึงร้องไห้คันแล้วก็กลับหัวเราะ บิดามารดาเกิดความสงสัย จึงถามถึงสาเหตุ สุวรรณสามตอบว่าที่ร้องไห้ เพราะเสียใจว่า ดวงตาของบิดามารดาบอดสนิทในเวลาที่ตนยังเด็กอยู่ จึงร้องไห้ แต่ก็ดีใจว่า จะได้ปฏิบัติบำรุงท่านทั้งสองตั้งแต่อายุยังน้อย จึงหัวเราะ สุวรรณสามปลอบโยนบิดามารดาให้เบาใจแล้ว นำกลับอาสม ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา สุวรรณสามได้ผูกเชือกเป็นราวในบริเวณอาสมสำหรับบิดามารดาเดินไปในที่ต่างๆ ทั้งในที่พักกลางคืน ที่พักกลางวัน ที่จงกรม ที่บรรณศาลา ที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ แล้วเข้าป่าเก็บผลไม้มาเตรียมไว้ในบรรณศาลา เก็บกวาดที่อยู่ของบิดามารดาแต่เช้าตรู่ ไหว้บิดามารดาก่อน แล้วจึงถือหม้อน้ำไปแม่น้ำมิคสัมมตานที ตักน้ำดื่มมา จากนั้นก็จะเตรียมผลไม้นานาชนิด ไม้สีฟัน และน้ำบ้วนปากไว้พร้อม ครั้นบิดามารดาฉันเสร็จบ้วนปากแล้ว ตนเองจึงทานผลไม้ที่เหลือ เมื่อทานเสร็จแล้วก็กราบลาบิดามารดามีฝูงสัตว์ป่านานาชนิดแวดล้อมเข้าป่าเพื่อหาผลไม้อีกเรากินนอนที่เชิงเขา ต่างแวดล้อมพระโพธิสัตว์ช่วยเก็บผลไม้มาให้ ตกเย็น สุวรรณสามก็กลับมาอาสมเอาหม้อตักน้ำมาตั้งไว้ ต้มน้ำให้ร้อน แล้วอาบและล้างเท้าบิดามารดา นำกระเบื้องฐานเพลิงมาให้บิดามารดาผิง เช็ดมือ เช็ดเท้าบิดามารดา เมื่อบิดามารดานั่งแล้ว ให้บริโภคผลไม้ ส่วนตนเองบริโภคภายหลังจากที่บิดามารดาบริโภคเสร็จแล้ว เก็บผลไม้ที่เหลือไว้ในอาสมบทสุวรรณสามปฏิบัติบำรุงบิดามารดาเช่นนี้ ด้วยความสุขใจตลอดมา